ฉันไม่ชอบอยากให้ใครมายุ่งเกี่ยว ฉันไม่ชอบให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับฉัน ได้ไหม ฉันไม่ยอมให้ใครมายุ่งเกี่ยว ฉันไม่ชอบให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับฉัน โอ้ก็ฉันไม่ชอบให้ใครยุ่งเกี่ยว ฉันก็ชอบใครไม่มาทำร้ายจิตใจของฉันได้ แต่แม่จิตใจของฉันไม่งามแต่ตอนสุดท้ายมันก็เหมือนเกม เกมเอาวีฟีไฟนั่นแหละ ไม่เหมือนกับเกมในนั้นเลย มันเหมือนความรักที่กำลังอกหัก แต่มันคิดไม่ว่ามันจะเป็นจังไรแต่อ้ายเขาบอกแบบนี้ก็เพียงพอแล้วใจ แล้วไงทำร้ายจิตใจของฉันได้ไงแม้ความว่างความวายจมหาย ม้ว่าถือพ้นพ้นก็เหลือพ้นไป แม้ว่าจะถูกพ้นก็เหลือทนไปแม้ว่าจะค้นพบแม้ว่าไม่ค้นพบหาเรื่องหัวใจ แต่ฉันว่า ติดตามเราได้ที่แฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ